วัสดีค่ะ การเรียนรู้ชาติพันธุ์คือการศึกษารากเหง้าของเราเองนะคะ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ หนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่รอให้ทุกท่านมาศึกษาเยี่ยมชม ผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และในวันนี้เราจะพาทุกท่านตะลุยไปยังถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน 5 กลุ่มด้วยกันค่ะ มีทั้งไทยดำ ไทยพวน ไทยยวน ไทยครั่ง และมงค่ะ โดยสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับบริษัทมีเดียแพลนแอนด์พรสจำกัด ผลิตรายการสารคดีชุด อันซีนอาเซียนขึ้น เพื่อนำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ ชาติพันธุ์ไทยดำ หรือว่าไทยทรงดำกันก่อนเลยนะคะ ไทยดำหรือไทยทรงดำที่เราจะกล่าวถึงนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะ อยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนี่เองค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีๆ อีกมากฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกัน วัสดีครับ คุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับรายการอันซีนอาเซียนครับ ผม และวันนี้นะครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัย นเรศวรครับ ผม และผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วชินอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ วันนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงประวัติที่มาที่ไปของชาวไทยทรงดำหน่อยครับ อย่างนี้นะครับ การอพยพดั้งถิ่นฐานของไทยทรงดำเนี่ยอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เข้ามาอยู่ในเวณพื้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือเวณเพชรบุรี แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายอพยพเมื่อพื้นที่ทำนาทำมาหากินมันอัตคัดขัดแคลนน้ำท่วมพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์ก็มีการเคลื่อนย้ายคนขึ้นมาเรื่อยๆจากเพชรบุรี ขึ้นมาที่นครสวรรค์นะครับอยู่บ้านหัวถนน แล้วก็เข้ามาที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็เข้ามาสู่บริเวณที่เรียกว่า จังหวัดพิษณุโลกปลายทางของกลุ่มไทยทรงดำที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าบางละกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับบ้านวังพิกุล อำเภอวังทอง แล้วก็บางส่วนก็เข้าไปในอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทยัยอันนี้คือเส้นทางการพยพเข้ามาของกลุ่มไทยทรงดำในประเทศไทย อาจารย์ครับแล้วหลังจากที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานแล้วนะครับ เขามีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมยังไงบ้างครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยลักษณะบ้านเรือนก็เป็นลักษณะไทยทรงธรรมดั้งเดิม ก็คือมีการทำหลังคาสูงลงลงมาหลังคาลงมาข้างล่างที่คล้ายๆกับเป็นเหรือนหลังเต่านะฮะแล้วก็มีความเชื่อเพณีต่างๆ ยังดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่นประเพณีเสนเรือนนะครับการที่ ประเพณีของการรักษาการเจ็บป่วยประเพณีของการเกิด คนไทยทรงดำจะรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้นะครับแต่เราเห็นเป็นเสื้อผ้าสีดำเนี่ยนั่นนี่คือศาสตร์ของการเมื่อจูกันปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดเวลาหลังเสียชีวิตไปแล้ว ก็จะเอาส่วนที่เป็นข้างในที่เป็นสีแดงออกมาโชว์นะครับศากตร์ที่เราเห็นในห้องพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดแสดงเนี่ยก็ศาสตร์ของไทยทรงดำที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะความหลากหลายของเสื้อผ้าตรงเอง ก็เปลี่ยนรูปแบบไปตามสภาพ วิถีชีวิตในในสังคมนะฮะแต่สิ่งที่ดำรงไว้เรารู้เลยวิถีชีวิตชายทรงดำมีความน่าสนใจอย่างไร ทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเสื้อผ้าหน้าผม การแต่งกาย นอกจากนั้นจากการวิจัยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพของไทยไทยทรงดำเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถพัฒนาเข้าไปสู่การจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียน สิ่งที่น่าสนใจมากคือในจากบทสวดต่างๆเนี่ยนะครับ เราเห็นการอพยพของเส้นทางของคน ไทยทรงดำเราจะเข้าไปศึกษาว่าเส้นทางไทยทรงดำเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไร จุดเริ่มต้นของการศึกษาเส้นทางอาเซียนตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับ ก็คือบ้านไทยทรงดำจังหวัดพิษณุโลก โอ้โห อาจารย์ครับ ฟังอาจารย์เล่ามาสักขนาดนี้ผมอยากเห็นของจริงแล้วครับผม อย่างนี้ผมไปดูได้ที่ไหนบ้างครับในจังหวัดพิษณุโลกนี่มีพระธรรมไทยทรงดำมูงบ้านบางละกำจังหวัดพิษณุโลกครับผม โอ้โห คุณผู้ชมอยากไปดูของจริงกับผมแล้วใช่ไหมครับ วันนี้ต้องขอตัวลาอาจารย์ไปก่อนแล้วขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมสสวัดีครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดดอนอภัยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่อาจารย์วศินแนะนำผมมาที่นี่ และเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปรู้จักกับป้าดอกรักนะครับ ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยดำในวันนี้ครับผม สวัสดีครับคุณป้าดอกรักค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณป้าดอกรักนะครับ คุณป้าแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับผมค่ะดิฉันชื่อดอกรักวันทัศน์นะคะเป็น คนที่ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยดำตำบลบ่อทองครับนะผคะมวันนี้ก็จะเราจะดูบ้านไทยทรงดำกัน ก็คือข้างหลังผมตรงนี้ใช่ไหมครับผมคือคือคือบ้านหลังนี้ค่ะที่จำลองเข้าไว้ เพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่นั้นกันแล้ว แต่อันนี้คือทำไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเมื่อก่อน อยู่กันยังไงอยู่กันยังไงว่าเป็นบ้านสภาพเป็นยังไงหลังคาบ้านเนี่ยที่เขาทำให้คุมลงมาเนี่ยจะได้คุ้มแดดคุ้มฝนทีนี้จะเป็นได้ถุ ถุนสูงเพราะว่าใต้ถุนเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่ของงั้นเรามาดูใกล้ๆเลยดีกว่าครับอ่าอันนี้คือมันเป็นสีฝัดฝัดข้าวที่เราข้าวที่เราจะทำจากนา คือฝัดเอาแกลบมันออก แยกข้าวดีออกมาอ่าจะเล่าประวัติไทยครงดให้ฟังนะว่าความเป็นมานี่มันเป็นยังไง ที่ว่าเขาเอาเขาควายเนี่ยขึ้นไปเชิดชูไว้บนหลังคาบ้าน เขาก็ทำไว้เป็นสัญลักษณ์ คือเขานับถือที่มีควายเนี่ยที่ทำให้เราได้ท้องอิ่ม คือทำข้าวให้เรากิน เขาก็เลยทำสัญลักษณ์เอาเขาควายเนี่ยไว้ไว้บนบนหลังคาบนหลังคา ทีนี้เขาบอกว่าแถนเนี่ยแถนคืออะไรครับแถนเนี่ยคือเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นเทวดาโลกมนุษย์เนี่ย ไม่มีคนเขาก็เลยให้คนลงมาห้าคน ทีนี้พอลงมาแล้วคนน่ะเขาบอกว่าจะไปอยู่ยังไง จะอาทำอะไรกินก็เลยให้ควายลงมา แล้วก็มาทำมาหากินอะไรอย่างนี้นะเขาก็เลยนั้นคือจุดกำเนิดอ่าจุดกำเนิดเขาเลยนับถือควาย เครื่องมือที่ทำไร่ทำนา อันนี้ก็เป็นเกวียน ถ้าไปไหนก็จะใช้เกวียนอันนี้ แล้วก็ใช้ควายเทียมแล้วก็ใช้ไถไถนาอันนี้ของไทยดำเขาก็เอามาไว้ให้เด็กรุ่นหลังไดได้ได้รู้ได้เรียนรู้กัน ทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไป โอเคบนเรือนกันครับผมเนาะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอขึ้นมาดูบนบ้านกัน อันนี้อันนี้ก็คือเป็นการละเล่นเนี่ย การเล่นฟ้อนลำอ่ะ เล่นเล่นในเขาเรียกมะกร เล่นยังไงครับเหมือนเล่นลูกช่วงอะโยนกันลูกช่วงอ่าโยนให้ผู้หญิงผู้ชายแบบช่วงสงกรารเขาจะมีการละเล่นกัน เขาก็จะเอาลูกช่วงนี้ไปโยนที่หนุ่มสาวเขามาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยข้างบนนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้มันเป็นขมุกอะขมุกเมื่อก่อนนี้นะคือ คนไม่มีตู้ไม่ไม่มีตู้คนที่แต่งงานอะจะต้องมีขมุกสองใบคือเขาใส่เสื้อผ้าอันเนี้ยไว้ใส่เสื้อผ้า ที่มีสองใบเพราะอะไร อันนึงใส่เสื้อผ้าตัวเอง อันนึงใส่เสื้อผ้าของสามี ทำไมผมไม่เห็น เรือนเนี่ยแบ่งเป็นห้องห้องเลยครับจะเป็นห้องใหญ่ห้องเรือนของไทยดำเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะแบบว่าจะนอนแบบยาวกันไปเลยอ่ะ แล้วอย่างส่วนของข้างหลังนี้ไว้ทำอะไร ข้างหลังนี้เอาไว้ทำครัว เขาบอกว่า คนไทยดำเนี่ยเขาจะมีภาษา วัฒนธรรมตัวหนังสือเขียน แล้วก็มีอะไรเป็นของเขาเองทั้งหมดเลยแปลว่าชาวไทยดำนี่มีภาษาเป็นของตัวเองด้วยใช่นี้สอนผมคำหนึ่งได้ไหมครับ ได้เอาคำว่าอะไรดีอ่ะถามมาสวัสดีครับ สวัสดีครับใช่ไหมก็เหมือนภาษาลาวของประเทศลาวสบายดีสบายดีสบายดีอ๋อใช้ภาษาใช้เหมือนกันคล้ายกัน เหมือนกัน ก็ยังสืบสารมาถึงปัจจุบันนะครับผม